จะฉายวันที่สองแน่นอนวันที่สองนะให้ไปเถอะกี่โมงกี่โมงกี่ทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งให้ไปให้ไปครับผมวันแรกนี่คือวันแรกวันที่สองวันที่สองคือเป็นวันจันทร์กับวันอังคารใช่ครับถ้าดู g m ห้าแล้วเนี่ยมีใครมาออกบ้างนะ โอ้โหเป็นดีเจของเอทามเทปแรกเทปสองมีบุ๊กโก มีโอ๊ตเต็มเลยมีคุณเพื่อนโตนะครับเบอร์อะไรช่องอะไรเบอร์25คุณถามอะไรเขาจะถามอะไรเขาจะถามอะไร ยังเสียตังค์ด้วย แต่ถือว่าเป็นบุญกุศลที่เราจะช่วยกัน